มาหรือบูคองนะครับผมมังกี้คิงนะจ๊ะมาเพื่อนมาเดี๋ยวมาจัดให้ดูกันดีกว่านะครับวันนี้เราทุนมาน้อยนะครับเดี๋ยวปั้นให้ดูกันดีกว่าเนาะโอเคครับ มาเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับเพื่อนครับไม่พรุดพร่ำทำเพลงขอใส่เลยแล้วอ่ะ ไปครับเพื่อนๆขอเบาเบ็ดหกสิบนะครับผม มา มันลืมอะไรสักอย่างวะทำไมภาพช้าวะโอเคเต้ามาเพื่อนๆสองเต้า อย่างนี้สองเต้าไม่จริงสามเต้าไอ้ขอเคสหนึ่งไงโอ้ยมังกี้ก่งเอ้ยไอ้ลิงกระบอง สวยงาม นี่ เบื้อนัก เอเอมาอุ้ยมีหายต่อเอมาเบื้อน ไอ้เต้า ไอ้เต้าไม่เอาแล้วเอมาอุ้ย สวย อ๋อ มันไม่เก็บคูณนี่หว่า ว่าแล้วมันเบาจังวะ เออ อ๋อ มันต้องข้างในถึงเป็นคูณโถยทีเด้ย เพราะว่าทำไมมันจ่ายเราเบาจัง เออ ได้อยู่ครับผมพันที่พันสามโอเคเต้ามาอีกแล้วเหรอมังกี้เคงวูคองวูคองมันนี่หว่า เกมนี่หว่า ไอ้ที่เด้ย กูอะไรของกูเนี่ยมวยตัวตัวเหล่งครับ เออวายตรงนี้ผ่านไปดิหกสี่แปดหกแปดสี่ สวยงามไอ้หน้าวิหน้าผู้ชายตรงนี้ผ่าอ่าอ่ายเต็มคอ ดูเรื่องวิมาผ่านเอาดีโอ้ไม่ต้องเข้าหนแล้ว ไปแบบนึงเรียบร้อยครับ โอ้เมื่อกี้ลืมเทอร์โบไอทิศว่าลืมอะไรวะ เข้าสเก็ตเตอร์เลย เข้าฟรีแล้วครับผมมา มังกี้คิง ลิงกังปะเนี่ยจะเป็นลิงกังหรือเปล่าเพื่อน เออเก็บกระบองไปก่อนครับ สวยงามกระบองอะ่ะลายไม่มาเลยอะ่ะไอทิศมาแต่กระบอง ติดเบาเก็บลูกชาย โอเคครับมีใบบัวเก็บหุยสวย มีอะไรไหมโวเอเบาเก็บคิวสามมาดิ ิบหายแล้วไงที่เข้าฟรีใช่ไหมลูกฟรีจริงๆอ่ะฟรีจริงๆหนูจักไหมจ๊ะฟรีจริงๆอิ่วเลิศแต่ระบบของนิพานเก้าเจ็ดห้าเอาดิวะก็มาดิก็มาดิก็มาดิอู๊มาสุดท้ายเรียบร้อยครับกล้วยทอดแปดหวีมันนี่ดเด้งแม่งเข้าในเบากว่านอกอีกนะ อุ้ยหน้าหมามาดิ ไอหน้าหมามึงลองมาดิ ไอหน้าหมามาดิเพื่อน ไอหน้าหมาไอซ์หมามาเพื่อนโอ้ยมีเต้าต่อสามเต้าตรงนี้ผางไอหน้าหมามาดิเพื่อนรัก ขอเต้าสามมาอะไรอ่ะ โอ้โหเย็บแม่หน้าหมาไม่ลงว่ะ เสียดายอ่ะ เบ็ดเพิ่มเลยครับผมเบ็ดร้อย อุ้ยเข้าฟรีแก้ว ยี่บาปกวันนี้อ่ะโอ้ม่กอดโอ้ม่กอดเฮ้เอาหน่อยลูกชายลายไทนมันต้องโหดนะเออ กระบองมาอย่างเดียวเลยอะคูณก่อนเก็บคูณก่อนดีลูกโอเค มีสิบเจหนึ่งเจหนึ่งมาสวยงามเพื่อนตรงนี้ผางไหลไปคิวสามมาโถโถโถสิบเอ ไอ้น้าผู้ชายมีคิวครับเออโอเครอบนี้เก็บคูณดีอยู่นะ ได้อยู่ครับนึ่งเนื่องเพื่อนต่อนึ่งเนื่องไปสวยครับมันไม่สุดอ่ะเนี่ยไม่สุดจริงนะสุดท้ายครับ ไหนปะมันเที่ยวอ่ะไม่สุดจริงทุกคน ใส่ไปครับ เที่ยวจริงครับโอ้ยเข้าอีกแล้ว บัก บัก ไอ้ลิงกัง ไอ้ลิงกัง รอบนี้แหละ ลูกพ่อ แต่ละลิงกังลูกจ๋าหน่อยลูกชายเฮ้ยรอบนี้ไม่ได้นะ เออ สวยเพื่อนเคสามสิบสองมาไหลไปก่อนหนูน้ำเต้า โอเคเก็บคูณไปแตกในไปเลยเพื่อนรักสเก็ตเตอร์ลงมาเพื่อนไอซ์ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงสเก็ตเตอร์ดึงดึงดึงดึงดึงดึงไม่ลงเลยมันเที่ยวดาวหนึ่งสวยเขาเขาบอกมาเออ โอเค ไปต่อเพื่อนโอ้ยมาครับ มันไม่สุดจริงนะมันเข้าฟรีสองสามรอบมันไม่ได้อย่างเงี้ย เออลุ้นแบบตังตัวโกงเลยที่เด้ยเกหนึ่งครับ กระบองมาต่อเนื่องไปดิ สวย คิวสามอ่ะวายเสียดายไม่ใช้วายดิ โอเคครับ โอเคไหลไปตรงนี้ไหลไปก่อนเพื่อนชายเออ เต่าสามตัวงามมังกิ้งคิง มังกิ้งมังกิ้งหูยผางไปดี เออ เต่ามาอีกเอเคมาเอมาต่อเนื่องน้ำชายหนึ่งเจหนึ่งครับ โอเคเลิกดีกว่านะ ทรงแบบแม่ โอเคเพื่อนวันนี้หูหกำไรโหดจัดแล้วผมเกือบสองหมื่นครับ เลิกเลยครับเพื่อนครับ โอเคครับผม ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงไปด้วยนะไว้อยากดูเกมไหนบอกกันได้นะครับผมมาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย